เป็นแค่เพียงคนนอกสายตาเก็บฉันไว้เธอไม่รัก ไม่ได้มีความหมายมากมายที่ไม่เคยสำคัญเธอไม่เคยจะมองหันมาดูแลไม่เคยใส่ใจไม่เคยจะเทคแคร์ไม่สนใจไรทุกสิ่งทุกอย่างเธอทิ้งฉันไปแล้ว ไหมที่เธอจะทักมา จะมีบ้างไหมที่เธอจะหันมา รอเธออยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม ถึงเธอไม่เคยรักกัน สายตาเก็บฉันไว้ สนใจไม่คิดว่าฉันจะเป็นยังไงแล้วเธอก็เดินจากไปเธอไม่ได้สนใจเพราะเธอเห็น ฉันเป็นของตาย แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็น จะทำอะไรก็ได้เพราะฉันรู้สึกไม่เป็นในสายตาที่เธอมองฉันมาเมื่อฉันไม่เคยอยู่ในสายตาคุยกับฉันแล้วมันเสียเวลาเธอคงหมดลอดเธอจะไปตั้งนานก็ไม่รู้ต้องทำยังไง ยังรัก เธออยู่มากมาย ฉันรู้ว่าเธอมีใคร แต่ฉันทำใจไม่ได้ เธอออกไปจากเธอ ไม่รู้เหมือนฉันทำใจไม่ได้เลย ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ได้รักฉัน ฉันคิดอยู่แล้ว ว่าฉันมันไม่สำคัญก็ตามแต่ใจเธอต้องการ ฉันยังเป็นเหมือนเดิมทุกวันสักวันเธอคงบอกเลิกฉันจำไว้ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน สายตาเก็บฉันไว้เธอไม่รักไม่ได้มีความหมายมากมาย ที่ไม่เคยสำคัญ เธอไม่เคยจะมองหันมาดูแลไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยจะเทคแคร์ไม่สนใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เธอทิ้งฉันไป